ฮะคู่จิ้นเหรอ ฮะสองใบคืออะไรอ่ะ ต้องไม่รู้อ่ะทำไงอ่ะอ๋อ ติดตามทาง G1 on air นะครับผม